รางวัลรวมนะ สามพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดนะเอาเรื่อง โอ้โหเอาสองพี่ติดโคตรสุด เราที่จะจ่ายหรือเปล่านะ ไปกันเลยนะ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 ผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ด ยี่สิบเลยนะ วันนี้นะ ห้าสิบหมุนไปก่อนเลย ไปกันต่อนะ โอ้ยตรงนี้ ยิงเข้าไปดิ ไหลดิ โอ้ไม่ไหลนะ าดเข้าไปลูกขาดเข้าไปอยนี้นี้ไหลต่อเป้าเด็กไล่เล่นอยู่นะ ต่อเป้าโอ้โหยังมีต่อนะมีเป้ามีอีกต่อนะโอ้โหแบบ่อเมื่อกี้นะสี่นะเอาเรื่องคุยอย่างนี้ไหลไปต่อเป้าครับโอ้โหไม่ไหลนะ รูปเกมก็ยังถือว่าไม่ดีนะยังทรงๆอยู่นะ ยังมาบ้างไม่มาบ้างนะ ดูกราฟดูอะไรไปก่อนนะ ยิงเข้าไปสิลูกยิงเข้าไป ยังหาไม่ยิงอีกวะ นี้ยังไงลงมาโหไม่ลงนะดูตรงนี้ได้ต่อด้วยไหลต่อด้วยยังไง เอาได้ต่อด้วยอย่างนี้ เต็มเต็มกระดานนะตรงนี้นะ โอ้โห มาอีกนะตรงนี้ได้เล่นต่อนะครับ โอ้โหไหลไปยาวๆไหมโอ้โห ตรงนี้ โอ้โห วายมาเต็มเต็มครับเต็มกระดานนะ โอ้โห ได้เล่นต่อนะโอ้โหโคตรเอาอะ โอ้โหดอกนี้เต็มกระดานนะดอกนี้โอ้โหโอ้โหยิงเข้าไปนะดอกนี้นะ โอ้โหสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะ 2,164 นะ เอาเรื่องว่ะมาแบบมาแบบงงๆนะเมื่อกี้นะ แต่ไหลโคตรยาวครับอุ้ยดอกนี้ยังไง กล่องอีกแล้วกล่องอีกแล้วได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้เงียบเลยเงียบเลยเงียบจัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วสิ ก็เข้าไปแล้วสิโอ้โหนึกว่าจะเข้านะ ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมขออนุญาตขยับไปที่เบ็ด60 บาทนะ 50 หมุนครับ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะ อุ้ยทัดทะเลทัดทะเลทัดทะเลทามาจนได้นะ มาดูกันนะว่าจะจ่ายหรือเปล่านะสำหรับฟรีเกมนะ โอ้ยถึงเฉยนะโอ้ยตรงนี้ เต็มกระดานนะ ยังไม่ใช้อีกนะครับ ตรงนี้ ไหลต่อไปครับ โอ้ยตรงนี้ โอ้ยโอ้ยตรงนี้ เต็มคาราเบลนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะนะ 2,442นะเอาเรื่องไปกันต่อนะเหลืออีก 3 หมุนนะสำหรับนักเรียนรอย่อนะ เกมเก่าแต่ยังได้อยู่นะผมชอบเล่นนี้นะสนุกดีสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ 1,242นะเอาเรื่อง ผลสุดท้ายครับยังไงสำหรับเงินรางวัลรวมนะ3,717นะเอาเรื่องโอ้โหเอ้าผมงทีติดโคตรสุด ดูที่จะจ่ายหรือเปล่านะ ไปกันเลยนะ ยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปจ่ายหรือเปล่าครับจ่ายหรือเปล่าดอกนี้เุ้ยได้ใช้นะได้ใช้วายนะพี่ปืนมาแล้ว ยังไงมายิงเข้าไปดิ ี้ยังไงโอ้ยหถึงเฉยเมื่อกี้นะโอ้ยแบบนี้ ไหลต่อสุดท้ายครับ มาดูกันครับ ไม่จ่ายนะหมุนสุดท้าย สำหรับเงินรางวัลรวมนะ 1,308 บาทนะเอาเรื่อง ังเป้าไว้หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะวันนี้นะต้องมีเป้าหมายนะสำหรับการเล่นสล็อตนะเอาสารเข้าไปดิเริ่มเงียบเลยสารเข้าไป เข้าไปดิตาดเข้าไปดิตาดเข้าไปดิข้างนอกก็แตกได้เหมือนกันแน่ตาดเข้าไปดิสำหรับกบบนี้ได้เงินรางวัลก้อนโตนะ1,671 นะเอาเรื่องเออ7,000 แล้วจะถึงแล้ว จะถึงไหมครับวันนี้10,000ไหล โอ้โห หมดช่างนั้นอะดอกนี้โอ้โหได้ใช้ ได้ใช้ต่อเนี่ยครับ ได้ใช้ต่ออีกครับ ได้ใช้ต่อครับ ไหลต่อครับ มาต่อครับเป็นไงตรงนี้ โอ้โห โคตรไหลนี่แหละครับของที่คำที่มาของคำว่าโคตรไหลของจริงโอ้โหเต็มกระดานตรงนี้โอ้โหโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะจริงเขามาเขามาท้ายอ่ะ เขามาในท้ายอ่ะโคตรสด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 ปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปใช้ตั้งก่อนนะสวัสดีครับ